hier i ยงรี i m e เป็นตัวจริงยังเขานั้นเบื่อที่จะทำอะไรแล้วต้องยอมทุกอย่างหรือเป็นคนรองยังฉันใช่ไหมที่จะทำอะไรก็ได้ทำคนจริงยังต้องพูดอะไรเสียใจไปเพราะเขา Beang yang feet say loser. ka federline, Mr. Len, reach vichia and macaro mixing. Yeah. Mm-hmm. feet save loser, Mr. Len, Reach Vichia and Macaro Mixing.